การโปรแกรมด้วย Blocks Editor ในส่วนนี้จะเป็นการโปรแกรม โดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ด เราเรียกวิธีการโปรแกรมแบบนี้ว่า Block Editor ขั้นตอนแรกให้คลิกที่ปุ่มบล็อก มุมขวาบน เมื่อคลิกปุ่มแล้ว หน้าจอจะเปลี่ยนไป มีหน้าต่างบล็อกอยู่ด้านซ้ายมือ ให้มองหาแท็บ Screen 1 คลิกที่ปุ่ม Button 1 จะปรากฏบล็อกขึ้นมา เพื่อกำหนดเหตุการณ์ หากมีการคลิกปุ่มแล้ว เกิดเหตุการณ์ต่อมา คือมีเสียงแมว ให้เราลากบล็อก when button 1 dot click ลงมาวางบนหน้าจอ when button 1 dot click เป็น event handler หรือการจัดการเหตุการณ์ จะแสดงในกลุ่มบล็อกสีน้ำตาลอ่อน ขั้นตอนที่ 2 เลือกซาวนหึ่งในหน้าต่างบล็อก เลือกไปที่ call sound 1 play และวางเพื่อเชื่อมโยงกัน หลังคำว่าดูใน button 1 click บล็อกจะทำการเชื่อมโยงกัน คล้ายกับระบบของตัวต่อ แปลได้ง่าย ๆว่าเราจะได้ยินเสียงเมื่อปุ่มเกิดเหตุการณ์ถูกคลิกนั่นเอง บล็อกในกลุ่มสีม่วงจะถูกเรียกว่า Command Blocks หรือบล็อกคำสั่ง เราเองสามารถใส่บล็อกคำสั่งลงไปในบล็อกเหตุการณ์ เพื่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่เราต้องการ จากนั้นให้เราทดสอบแอปพลิเคชัน ด้วยการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ ไปที่แท็บ Connect เลือกวิธีการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เราได้ตั้งค่าไว้ ไม่ว่าจะเป็นแบบใช้บาร์โค้ด ใช้อิมูเลเตอร์หรือเชื่อมต่อกับสาย USB หากโปรแกรมสามารถทำงานได้ จะปรากฏ รูปแมว บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเมื่อคลิกที่รูปแมว จะมีเสียงแมวเหมียวดังขึ้นมา หากเราต้องการเพิ่มการสั่นของอุปกรณ์ เราสามารถ เพิ่มลูกเล่นการสั่นของอุปกรณ์ เมื่อคลิกที่ปุ่ม โดยการเรียกใช้บล็อกคำสั่ง sound 1 call sound 1 dot vibrate ลากบล็อกลงมาต่อกับบล็อก call sound 1 dot play จะสังเกตว่าบล็อกคำสั่ง sound 1 dot vibrate จะต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม โดยใช้บล็อกคำสั่ง mat ซึ่งอยู่ในหน้าต่าง built-in mat บล็อกที่ 1 ให้เราลาก บล็อกลงมาต่อกับมิลลิเซกซึ่งช่องเวลามีหน่วยเป็น เศษหนึ่งส่วนพันวินาที เพื่อกำหนดค่าเวลาของการสั่น ให้เราพิมพ์ตัวเลข 500 ลงไป อุปกรณ์จะสั่น 0.5 วินาทีนั่นเอง เมื่อทำเสร็จแล้ว ทดสอบบนแอปพลิเคชัน เมื่อเราคลิกที่หน้าแมว จะมีเสียงแมวเหมียวดังขึ้นมาและ อุปกรณ์ของเราจะเกิดการสั่น 0.5 วินาทีนั่นเอง